สวัสดีครับ ก็ครั้งนี้มาอัปเดตกันอีกรอบนะครับ ก็เอาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับเป็นตัว r t l Server นะครับ คือก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ตัว Raspberry Pi เป็น Pi 2 ถ้าจำไม่ผิดนะครับ Pi 2นะครับก็มันใหญ่ไปนะครับก็ เลยไปค้น เอาเจ้าตัว Raspberry Pi Zero W ม่ใช้งานนะครับ ก็ทำตัวเมาส์ไว้อยู่ด้านหลัง เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือตอนแรกว่าจะต่อ power supply จากตัว power supply ของ 3D printer นะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้ทำ แล้วก็มาใส่เป็น power supply 2.5 แอมป์จากข้างนอกเข้ามาก่อนนะครับ แล้วก็ ต่อแรมนะครับเข้าไปที่ตัวตัวพายซิโลนะครับ นี้เวลาใช้งานนะครับแล้วก็จะใช้งานผ่านหน้าเว็บกันอย่างนี้นะครับ ตัว r e p e t i t Server มันดีหน่อยนะครับ เราสามารถที่ add printer ได้หลาย ๆ ตัวนะครับอันนี้เครื่องเราตอนนี้มีเครื่องเดียว สั่งอัปโหลดไฟล์อะไรเข้าไปได้ปกตินะครับ คือในในเวอร์ชันฟรีเนี่ย จะเขาจะไม่เรนเดอร์ไฟล์ตัวตัวไฟล์ G-code ให้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเวอร์ชันที่เสียเงินเนี่ย จะจะเรนเดอร์ไฟล์ G-code ให้ออกมา เราจะเห็นเห็นภาพเรนเดอร์ที่เป็นลักษณะของของตัว ตัว object สามมิติตรงนี้นะครับ แต่ว่าในในเวอร์ชันฟรีเนี่ยไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรครับ เราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ดู ตัวภาพสวยๆกันสเท่าไหร่นะครับ ก็เน้นเรื่องเอาไฟล์อัปโหลดเข้าไปนะครับ แล้วก็สั่งพิมพ์มากกว่า ก็สั่งพิมพ์ได้เลย พอเราสั่งพิมพ์ปั๊บ เขาก็เริ่มฮิตหัวนะครับ จะเห็นว่า L ตัว RGB LED นะครับ เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วนะครับเขาทยอยเป็นสีแดง ตอนนี้เขาทยอย ทยอยฮิตหัว ตัวนอโซนะครับ ก็ใช้งานได้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้ก็ อย่างที่บอกนะครับก็มีของเหลือนะครับก็ เอามาใช้งานครับดีกว่าเอาไปดองไว้ เอามาทำของใช้งานกันดีกว่าก็เอามาเมาส์เมาส์ตัวนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงมีเวลาว่างก็เดี๋ยวจะทำตัวเคสอะไรให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ต่อ power เข้ากับตัว power supply ของตัว 3D printer กันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน นะ ครั้งนี้ก็มีอัปเดตแค่นี้แหละครับ สวัสดีครับ